นำเอามาเล่าใหม่นะคุณผู้ชม มากันที่ทุน 300เล่นกันเป็นเวลา 12นาฬิกา29นาทีน้องๆ หนูควรได้รับคำแนะนำไม่แนะนำให้ทำตามนะครับผมสำหรับเกมนี้นะมีสแกตเตอร์ มีตัวอีโมจินะมีโต้ระเบิดขี้ หัวใจฟองถุงเบีย มีวาย มีรูปยิ้ม รูปใส่แว่นรูปนู่นรูปนี่ รูปนั่น เออรูปอะไรก็ไม่รูปสักรูปไปเลยเลยดีกว่าคุณผู้ชมไปมากัน300จัด 20 เลยกันเนาะคุณผู้ชมไป หลับเกมนี้นะรายจ่ายน่าจะเป็นตัวติดกัน 5 ตัวนะคุณผู้ชม อ่าโชว์ทีหนึ่งน่ละครับผมสวยสเกตเตอร์มาลงมารอขี้มาลงมารอเอออุนจงอุนจิ มาลงมารอแล้วไงต่อนั่นแหละครับผมว่าได้วายเป็นคูณ6รับรางวัลไปดิโอ้ขอบคุณมากเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาดีว่ะมาดีนะ เกมนี้เริ่มมาดีสเกตเตอร์น่าจะเป็น 3 ตัวนะคุณผู้ชม ขอให้มันโชว์มันโชว์สเกตเตอร์ก็จะเก็บไว้นะ เออฟองเบียร์มาฟองเบียร์แล้วไงโอ้โหได้แค่นี้เด็ดเคเออได้อุนจินะอุนจิขออุนจิมาติดติดกันหน่อยนั่นแหละครับผมสวยอุนจิมาวาย มา เอออุนจิมาวายมาแล้วก็เออได้คูณสี่นะ ไม่เป็นไรรับรางวัลไปก่อนก้อนโต4ร้อีก80 ครับผมเออสวยงามสวยงามสุดยอดสุดยอดว้าวมา300นี่เป็นพันแล้วนะ คุณผู้ชม จัดไป จัดไปขยับเบ็ดไป40 มาดูว่าจะเป็นอย่างไรจะรู้จะหมูหรือจ่าครับผมปรับมา 40 นะ เริ่มเงียบเลยนะ ยังไง เออ ยังไง เออ เบียอุนจิ กับเบียหืยเอาวะขยับขึ้นเงียบว่ะ เอออย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเงียบไปต่อโอ้โหได้เบียร์อยู่เกือบเต็มแล้วยังไงต่อ นั่นแหละครับผมสวยยังไงต่ออืคูณสี่นะคุณผู้ชมขอบคุณมากเออเอาว่าเอาว่าจะว่าเงียบก็ไม่เงียบนะ มันมาทีหนึ่งมันบุ้มบั่มเลยนะบุ้มบั่มสลามเฮนะคุณผู้ชม เออได้อีโต้มาอีโต้มาโอ้โหอีโต้อยู่ห่างๆไม่ยอม อีโต้หรือปังต่อนั่นเองนะเออเอาลูกกระบงกระเบิดมา กระเบิดสวย กระเบิดลงมาอีก นั่นแหละครับผมสวย มีวายมารอกระเบิดมาเชื่อม นั่นแหละครับผมสวย มีอีกไหมมีอีกไหมเออสวย มีอีกไหมมีอีกไหมเออสวย มีอีกไหมมีอีกช่องอีกขอเต็มเต็มเออสวย ขออีกเต็มเต็มมีอีกไหมโอ้โหเออขอบคุณมากทำได้อย่างนี้ทำได้อย่างนี้เออโอ้โห ขอญาตใส่เทอร์โบแล้วก็จัดเบ็ดเป็นที่200เลยคุณผู้ชมนั่นแหละครับผม เออ ระเบิดสแกตเตอร์ลงระเบิดลงสแกตเตอร์ลง ระเบิดมาอีกมามาอีกเออ เออมาอีกเลยห้าช่องหูยห้าช่องหมดแล้ว คูณ4จัดไปดิหูยขอบคุณมากหูแตกสองมือแล้วคุณผู้ชมเอาว่ะเอาว่ะ ฮ้ยมถ้ามันไม่คูณนะ ถ้ามันไม่ต่อเนื่องมันได้น้อยนะ ถ้ามันคูณมันต่อเนื่องมันได้เยอะแยะ จุกจับเลยนะคุณผู้ชม เออสแกตเตอร์เข้าด้วย ขอบคุณมากเออกำลังจะบอกเลยว่าอยากเจอสแกตเตอร์ โอเค ลุยกันเลยดีกว่า เบ็ด200 นะรอบนี้ เบ็ด200 นะคุณผู้ชม าวะเออคูณแปดเข้าไปคูณแปดเก็บไว้ด้วยนะ เออเก็บไว้ด้วยเรื่องของเรื่องมันคือเก็บคูณแปดไว้เออได้มาอิมูจิขี้อิมูจิขี้เออสวยแล้วมีโตก็มาอิมูจิขี้บวกมีโตลงมาอีก เออลงมาอีกเออขอบคุณมากเอาวะเอาวะคุณผู้ชม มาดีว่ะ เออสวยดิ คูณ 16เข้าไปดิอืได้ขี้ได้ยิ้มได้ขี้ได้ยิ้มแล้วยังไง บวกยิ้มบวกขี้บวกขี้อิมจิอืคูณเข้าไปอีก24ขอบคุณมาก เอาว่ะคุณผู้ชม ฟรีนี้หมื่นห้าเข้าไปแล้วเหลืออีก6รอบหมุนกับคูณ24เออ เออเออคูณสามสิบเอาวีรับอีกหนึ่งหมื่นว้าวโอ้โหแต่ห้าหมื่นเข้าไปแล้ว เออ ขอให้มันรู้จังหวะนะรู้จังหวะในการขยับเบ็ดนะ คุณผู้ชม มีอะไรดีๆเข้ามาแน่นอน คุณผู้ชม นั่นแหละครับผมสวย คูณสามสองกับสี่รอบหมุน ฟีนี้แตกเกือบสามหมื่นละยอดรวมเราห้าหมื่นสี่แล้วนะคุณผู้ชม เอออย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเงียบอย่าเพิ่งเงียบมุมสุดท้ายยังไง โอ้ยได้ขี้อยู่ได้ขี้อยู่โอ้โหหมดจนได้คูณหกครับผมเออกดไลค์กดไลค์กดไลค์เข้าไปเรื่อยๆ เอออย่างนั้นที่ครับ รับรางวัลไปสามหมื่นหนึ่งนะเออโอเคคุณผู้ชมล่ำลากันแค่นี้แล้ววะ เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับอีโมจิวันนี้สุดยอดมากนะ โคตรบงบ้างเลยนะเออ